่อไปเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการออกกำลังกายกันนะคะ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ก็อาจมีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ ดังนั้น เราจึงควรส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ตามแนวทางการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม กับสภาวะสุขภาพของร่างกาย ซึ่งมีหลักปฏิบัติในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุคือ 1. การบริหารร่างกาย เช่น การรำมวยจีน การฝึกโยคะ 2. การฝึกแรงกล้ามเนื้อ ไม่จำเป็นต้องฝึกแรงกล้ามเนื้อเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป การฝึกความอดทน เป็นการฝึกที่จำเป็นที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ เพราะทำให้การไหลเวียนเลือด และการหายใจดีขึ้น รวมถึงช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย การเล่นกีฬา เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3 วัน การใช้แรงกายในชีวิตประจำวัน และงานอดิเรก หากจัดให้พอเหมาะแล้วจะเป็นการฝึกฝนร่างกายของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี รูปแบบในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้แก่ การเดินหรือวิ่งช้า ๆ การออกกำลังกายโดยท่ากายบริหารต่างๆ การออกกำลังกายโดยวิธีการว่ายน้ำหรือเดินในน้ำ การออกกำลังกายโดยวิธีการขี่จักรยาน การรำมวยจีน การออกกำลังกายแบบโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยการบริหารท่ามือเปล่า ที่มีการหายใจเข้าและหายใจออก นอกจากการออกกำลังกายแล้ว ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรดูแลเรื่องสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ให้รู้สึกสุขสบาย เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ อันจะนำไปสู่แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ และวิธีการปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุเอง คำแรกการออกกำลังกาย ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอุนโดอุนโด แปลว่า การออกกำลังกาย ถัดมาคำว่า สม่ำเสมอ หรือว่าเป็นประจำนะคะ เราจะใช้คำว่า อิซึโม อิซึโม แปลว่า สม่ำเสมอ หรือว่าทำเป็นประจำค่ะ ต่อไปคำว่าสำคัญนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า ทยเจ็ุหรือว่าจูโยอีกครั้งนะคะไทเจ็ุหรือว่าจูโยแปลว่าสำคัญ ทีนี้คำว่า โยคะนะคะ ภาษาญี่ปุ่นก็จะคล้ายๆ ภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษเลยก็คือออกเสียงว่า โยกะโยกะแปลว่า โยคะค่ะ ถัดไปคำว่าเดินนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า อาุคิมัสารุคิมัสแปลว่าเดิน การวิ่งช้าๆนะคะ หรือว่าวิ่งจ็อกกิ้ง ภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ทับศัพท์ไปเลยเหมือนกันค่ะว่า jogging jogging แปลว่าการวิ่งช้าๆ หรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งค่ะ ถัดไปคำว่าขี่จักรยานนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าจิเตนเชาโนริมัส อีกครั้งนะคะ จิเต้นเชาโนริมัสแปลว่า ขี่จักรยานค่ะ ถัดมาคำว่ากล้ามเนื้อนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า คินนิกุคินนิกุแปลว่ากล้ามเนื้อค่ะ ต่อไปคำว่า บาดเจ็บนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าเคกาชิมัสเคกาชิมัส แปลว่าบาดเจ็บทันมาคำว่า ปัญหานะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่ามนไดมนได แปลว่า ปัญหา ต่อไปคำว่า ความต้องการนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า โยโบ โยโบ แปลว่า ความต้องการ สุดท้ายนะคะคำว่า ความเข้าใจ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า ดีไคดีไคแปลว่า ความเข้าใจค่ะ